นาซังคนิชิวะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนวิธีการแต่งประโยคคำถามกันค่ะ สำหรับประโยคคำถามนะคะ จะมีรูปแบบเหมือนกับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเลย เพียงแค่เติมคำว่าคะ ลงไปที่ท้ายประโยคเท่านั้นเองค่ะ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ ประโยคคำถามของคำนามก็จะเป็นประธาน วะ คำนาม เดส และเติมคะเข้าไปค่ะ ส่วนประโยคบอกเล่าของคำคุณศัพท์นะคะ ก็จะเป็นประธานวะคำคุณศัพท์ des บวกคะเข้าไปค่ะ สุดท้ายนะคะสำหรับประโยคของคำกริยานะคะ ก็จะเป็นประธานกะบวกคำกริยารูป must นะคะ แล้วก็เติมคะเข้าไปที่ท้ายประโยคค่ะ ส่วนประโยคคำถามที่มาจากรูปแบบของปฏิเสธมาก่อนนะคะ ก็จะเป็นประธานวะคำนาม เดวะอาริมาเซงบวกคะ ด้านหลังค่ะ ของคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 นะคะ ก็จะเป็นประธานวะคำคุณศัพท์กลุ่มที่1เดวะอาริมาเซนแล้วก็เติมคะท้ายประโยคค่ะ ส่วนคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 นะคะ จะเรียงเป็นประธานวะคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 ตัดอีกทิ้ง แล้วเติมคุแล้วตามด้วยไนเดส แล้วสุดท้ายก็เติม คะ ที่ท้ายประโยคเหมือนกันค่ะสำหรับคำกริยานะคะ จะเป็นประธานกะคำกริยา มาเส้น และตามท้ายด้วย คะ ที่ท้ายประโยคค่ะ เวลาตอบคำถามประเภทนี้นะคะ เราจะตอบถ้าเราต้องการตอบว่าใช่ เราก็จะใช้คำว่าให้ ถ้าเราต้องการตอบว่าไม่ใช่ เราก็จะใช้คำว่าอีเค่ะ ตัวอย่างประโยคคำนามนะคะ คุณเป็นคนไทยใช่ไหม ถามว่าあなたはไทยですかあなたはไทยですかคุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมあなたは日本人ですかあなたは日本人ですかเขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหม彼は外国人ですか彼は外国人ですかตัวอย่างประโยคคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 นะคะ คุณหมอใจดีใช่ไหม医者は親切ですか医者は親切ですかเมืองนี้เงียบใช่ไหมこの町は静かですかこの町は静かですかแถวนี้คลึกคลื้นใช่ไหมこの辺は賑やかですかこの辺は賑やかですか ตัวอย่างประโยคคำคุณศัพท์ประเภทที่ 2 นะคะ ตัวอย่างแรกค่ะ น้ำนี้เย็นใช่ไหมお水は冷たいですかお水は冷たいですかข้าวอร่อยใช่ไหมご飯は美味しいですかご飯は美味しいですかอันนี้ขมใช่ไหมこれは苦いですか これは苦いですかตัวอย่างประโยคคำกริยานะคะ ถ้าอยากถามว่ามีนัดไหมอยากซกุกะอาริมัสกะอยากซกุกะอาริมัสกะมีคนญี่ปุ่นอยู่ไหมนิฮงจินกะอิมัสกะนิฮงจินกะอิมัสกะบางครั้งนะคะประโยคคำถามที่เป็นรูปกริยาปฏิเสธเนี่ย าจหมายถึงการชักชวนได้ให้ดูที่บริบทด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นฟุสกานิโกฮาโงทาเบนิอิคิมาเซนกะฟุสกานิโกฮาโงทาเบนิอิคิมาเซนกะจะหมายถึงการชักชวนนะคะว่าวันที่2ไปกินข้าวกันไหม ถ้าถูกถามแบบนี้นะคะ ถ้าเราอยากไปก็จะตอบว่าไฮอีเดสโยหรือว่าไฮอิคิมาโช แต่ถ้ากรณีไม่ไปนะคะ คนญี่ปุ่นจะไม่พูดตรงๆนะคะ จะเป็นการปฏิเสธแบบอ้อมๆ ว่า เอชดโตแล้วก็หยุดไปนะคะ จะหมายถึงว่าเขาปฏิเสธนะคะ หรือว่าจะพูดอีกแบบนึงได้ว่าちょっと予定がありますのでちょっと予定がありますので เป็นการพูดอ้อมๆนะคะว่าเขาจะไม่ไปโดยที่บอกว่ามีแพลนของตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็จุดๆไปค่ะ อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะมีนาสร้างกัมบะเตกราไซ